เขาบอกเนื้อแพะมีประโยชน์มากๆจริงไหมครับ จริงครับ เนื้อแพะมีประโยชน์มากสำหรับร่างกายมนุษย์ เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเนื้อแพะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง เนื้อแพะประกอบด้วยวิตามิน เกลือแร่และกรดไขมันจำนวนมาก มีเส้นใยไขมันน้อย และเนื้อไม่ติดมัน เนื้อแพะยังมีสารพิเศษที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ เนื้อแพะช่วยกระจัดของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกายได้ดี ช่วยให้การทำงานของไต ลดอาการบวม ด้วยคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และคุณค่าของเนื้อแพะทั้งหมดนี้ทำให้เนื้อแพะเป็นเมนูที่อยู่ในร้านอาหารชั้นนำของโลกเลยทีเดียวครับ โอ้โหเจ๋งไปเลย ด้วยประโยชน์ของเนื้อแพะที่มีคุณค่ามากมาย หลายหน่วยงานของภาครัฐ รวมทั้งกรมปศุสัตว์ จึงได้ช่วยกันส่งเสริมให้เกษตรกร พัฒนาผลผลิต และเพิ่มมูลค่าเนื้อแพะสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมากมาย เราไปฟังกันดีกว่า ว่าเนื้อแพะนั้นสามารถเพิ่มมูลค่าอย่างไงได้บ้างครับ แพะนะครับมีทั้งแพะเนื้อและแพะนมการเพิ่มมูลค่าก็คือการเอาเอแพะเนี่ยมาผ่านกระบวนการฆ่านะครับ ในแพะเนื้อ ที่เราเราติดที่ว่ามีกลิ่นอะไรเนี่ยครับที่การบริโภคมีกลิ่นเนื่องจากกระบวนการค่าไม่ดี ถ้ากระบวนการค่าที่ถูกสุขลักษณะ แล้วก็ได้มาตรฐานลงค่านะครับ ตอนนี้ประเทศไทยมีอยู่ที่1นนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับได้มาตรฐานของกรมบริษัทรับรอง ส่วนการเพิ่มมูลค่าก็นอกจากการตัดแต่งนะครับเป็นชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ขาหน้า ขาหลัง สะโพกซี่โครงก็เป็นการเพิ่มมูลค่าได้เหมือนกันนะครับ ส่วนหนัง นะครับกับขนเนี่ยก็ไปทำเครื่องหนังได้นะครับส่วนเขาเนี่ยก็ไปทำเครื่องประดับ ส่วนเนื้อรองลงมาที่ที่ทำเป็นไส้กรอก อีสานแฮมเบอร์เกอร์ บาร์บีคิว หรือไส้อั่วแบบไทยนะครับเพราะว่าเนื้อแพะเนี่ยเหมือนกับเนื้อสัตว์ทุกชนิดเลย เปลี่ยนเพียงแต่เอาเนื้อแพะไปแทนในสูตรต่างๆคอเลสเตอรอลเขาต่ำนะครับมีไขมันต่ำและสีเนี่ยเขาจะเหมือนเนื้อเนื้อวัวเลยแล้วกลิ่นมันจะหอมนะครับเวลาไปแปรรูปแล้วเนี่ย มันก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยที่ไม่ต้องการไขมันมากเนี่ยนะครับ มารับประทานได้บริโภคได้นะครับ และเป็นการเพิ่มมูลค่าอีกอย่างด้วยนะครับ ยกตัวอย่างนะครับ เนื้อแพะเนื้อแดงแล้วกันนะครับ ตอนนี้อยู่ในช่วง 300 ถึง 500 บาทในในเขตปริมณฑลนะครับก็จะเพิ่มได้ประมาณสักเป็น 700 ถึง 800 บาทต่อโลนะครับในการกระบวนการแปรรูป ตอนนี้กำลังฮิตกันอยู่เป็นชาบูใช่ไหมครับหรือการปิ้งย่างก็เอามาสไลด์เอาแพะมาทำได้ครับเหมือนเนื้อวัวหรือเนื้อหมูไม่แตกต่างกันเลยครับ ถ้าเกษตรกรสนใจการเพิ่มมูลค่าแพะนะครับ หรือหรือแปรรูปผิดพัธุ์เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่กรมผิดพัธุ์ปศุสัตว์กรมปศุสัตว์นะครับ เรามีนักวิทยาศาสตร์และก็เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ตั้งแต่กระบวนการฆ่า จนถึงกระบวนการตลาดเลยนะครับ ติดต่อเราได้ได้เลยนะครับ เรามีการอบรมแนะนำให้ ก็วันนี้ก็มีสาธิตการแปรรูปไส้อั่วแพะ แล้วก็ไส้กรอยสารจากแพะนะครับ โดยการนำเนื้อนะครับ ที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆ มาเพิ่มมูลค่า ให้ให้เนื้อแพ้นั้นะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็น่ารับประทานขึ้นครับ เรามาเริ่มกันเมนูแรกเลยนะครับ ไส้กรอกอีสานแพะส่วนผสมก็จะมี เนื้อแพะบดปนมัน ข้าวสุก เกลือในไตรพริกไทย กระเทียม ผงชูรส โซเดียมอิริทอเบตวิธีการทำก็คือ นำเนื้อแพะบดปนมันผสมกับเครื่องปรุงใส่ข้าวสุกคลุกให้เข้ากัน จากนั้นอัดใส่ในไส้สด มัดเป็นปล้องๆ ขนาดยาวหนึ่งนิ้ว และเจาะเพื่อไล่อากาศก่อนนำมาย่าง ก็ได้ไส้กรอกอีสานแพะกันแล้วล่ะครับ แต่ถ้าจะให้ไส้กรอกอีสานเปรี้ยวๆก็เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ 24 ชั่วโมง แล้วค่อยนำมาทอดหรือย่าง ก็จะได้ไส้กรอกอีสานแบบเปรี้ยวแล้วครับ และอีกเมนูหนึ่งก็คือ ไส้อั่วแพะ ส่วนผสมก็จะมี เนื้อแพะปนมัน มันไก่ซีอิ๊วขาว น้ำปลา เกลือ น้ำตาลทราย ผงชูรส รากผักชี พริกแห้ง ตะไคร้หอมแดง กระเทียม ขมิ้นข่ากะปิ ใบมะกรูด วิธีการทำก็คือนำเนื้อแพะมาบดผสมกับมันไก่ ใส่เครื่องปรุงและเครื่องแกงที่โขลกเตรียมไว้ผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำไส้สดมัดเป็นท่อนยาว 6 นิ้ว และเจาะเพื่อไล่อากาศก่อนนำไปย่าง ก็จะได้ไส้อั่วกันแล้วล่ะครับ พี่น้องครับก็ได้รับความรู้และขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเนื้อแพะกันไปแล้ว ทีนี้เราไปดูพี่น้องเกษตรกรที่ได้นำความรู้จากการอบรมที่กรมปศุสัตว์นำไปแปรรูปขายกันบ้างนะครับ ครับสำหรับการแปรรูปแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าได้เกือบเท่าตัวจากปกติเราขายตัวแพะเป็น 1 ตัวอยู่ที่ราคา 3,000 บาทพอเราเกิดการแปรรูปแล้วจาก 1 ตัวมันอาจจะเพิ่มมูลค่าได้เกือบถึง6,000บาททางฟาร์มเราได้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะเป็นบาร์บีคิวเนื้อแพะกับลูกชิ้นแพะ มีการเปิดร้านขายในอำเภอหนองยะป้อง ชื่อร้านครูประสานร้านหน้าหมูหมักหลังจากที่ได้ลองเปิดร้านผลตอบรับจากลูกค้า สียงตอบรับจากลูกค้าก็โอเคครับ ก็คือบางท่านที่ไม่เคยทาน พอได้มาทานปุ๊บก็ติดใจ มีการห่อกลับบ้านหรือว่ามาทานกันใหม่ การเลี้ยงแพะไม่ยากอย่างที่คิด ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง สั้นกว่าการเลี้ยงโค แพะหากินเก่ง กินใบไม้ได้หลายชนิด และยังทนทานต่อทุกสภาพอากาศ อีกทั้งมีขนาดตัวเล็ก ใช้พื้นที่น้อย จัดการก็ง่าย ให้ผลผลิตได้ทั้งเนื้อ นม หนังและขน และแพะยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กรมปศุสัตว์กำหนดแผนการส่งเสริมการเลี้ยง เพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์รับรองได้ว่าพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายอย่างแน่นอนครับมาเลี้ยงแพะกันดีกว่าครับ